ในที่สุดทาง Apple ก็เปิดตัว MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว รุ่น Refresh ล่าสุดออกมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้าง เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดในคลิปนี้เลยครับ 4 พฤษภาคม 2020 ทาง Apple ได้ประกาศเปิดตัว MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว รุ่นใหม่รุ่นเวอร์ชันอัปเกรดออกมาแล้วนะครับ ดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าในรุ่นนี้มีการอัปเกรดตรงจุดไหนยังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ในเรื่องของหน้าจอกันก่อนละกันครับ ทาง Apple ยังใช้หน้าจอขนาดเท่าเดิมอยู่ที่ 13.3 นิ้ว หน้าจอแบบ Retina Display ยังไม่มีการอัปเกรดหน้าจอรูปแบบใหม่นะครับไม่มีการใช้มินิ LED หรือว่าการอัปเกรดไปเป็นหน้าจอขนาด 14 นิ้ว ขอบเขตสีการแสดงก็ยังคงเป็นเท่าเดิมครับก็คือขอบเขตสีแบบ P3 แสดงผลแบบหลายล้านสี นอกจากนั้นก็ยังรองรับการแสดงผลแบบทูโทนด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องที่ 2 เรื่องของ CPU CPU มีการอัปเกรดครับเราสามารถเลือกรุ่นที่ใช้ CPU สูงสุดตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Intel รุ่นที่ 10 ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับ ในเรื่องของ CPU ปี 2020 จะมี CPU ให้เลือกอยู่ 2 ตระกูล ตระกูลแรกก็คือยังคงใช้ CPU ของ Intel รุ่นที่ 8 แล้วก็ในกลุ่มที่ 2 จะใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 ผมจะขอแยกเป็นกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่2แล้วกันนะครับ เพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่าง CPU จะมีให้เลือกทั้ง Core i5 และข้อ Core i7 นะครับจำนวน Core สูงสุดจะอยู่ที่ 4คอเหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งกลุ่มที่ 1 แล้วก็กลุ่มที่ 2 ต่อไปครับมาดูในเรื่องของแรมกลุ่มที่ 1 จะมีแรมให้เลือก8 g b แล้วก็16 g b ส่วนเทคโนโลยีของแรมจะใช้เป็น LPDDR3 อยู่นะครับซึ่งความเร็วบัสจะอยู่ที่ 2,133 MHz นะครับแต่ว่าในกลุ่มที่2ครับก็คือในรุ่นที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10จำนวนของแรมนั้นจะมีให้เลือกสูงสุดถึง 32 g b สำหรับตัวเริ่มต้นนะครับในกลุ่มที่ 2 ขนาดของแรมจะอยู่ที่ 16 g b แล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดเป็น 32 g b เทคโนโลยีของแรมก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันครับ เปลี่ยนแปลงจากกรุ๊ปแรก กรุ๊ปแรกใช้ DDR3 ใช่ไหม ในกรุ๊ปที่2ครับจะใช้ LDDR4X นะครับ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน MacBook Air ปี 2020 ความเร็วบัสของแรมจะอยู่ที่ 3,733 MHz ซึ่งถือว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่ทาง Apple ยัดใส่ในตระกูลของ MacBook นะครับ ต่อไปครับมาดูในเรื่องของความจุฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD นะครับในกลุ่มแรกครับเริ่มต้นที่ 256 g b แล้วก็สูงสุดที่2เทราไบต์แต่ว่าในกลุ่มที่2ครับจะเริ่มต้นที่ 512 g b และมากสุดอยู่ที่4เทราไบต์ ความเร็วสูงสุดในการอ่านเขียนนะครับจะอยู่ที่ 3 กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าความเร็วระดับนี้เทียบเท่ากับ MacBook Pro ขนาด 16 นิ้ว ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2019 นะครับต่อมาครับในเรื่องของกราฟิก กราฟิกกลุ่มแรกจะใช้เป็น Intel Iris Plus กราฟิก645 ส่วนในกลุ่มที่2นะครับจะใช้ Intel Iris Plus ราฟิกรุ่นใหม่นะครับ มาดูในเรื่องของการประมวลผลของฝั่งกราฟิก การรองรับหน้าจอครับในกลุ่มแรก ความละเอียดสูงสุดที่สามารถส่งออกไปได้นั่นก็คือหน้าจอแบบ 5K จำนวน 1 ตัว แล้วก็หน้าจอแบบ 4K อีกจำนวน 2 ตัว แต่ในกลุ่มที่ 2 ครับ MacBook Pro 13 นิ้ว กลุ่มที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 จะรองรับการส่งสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอความละเอียดสูงสุด ระดับ 6K จำนวน 1 จอ ระดับ 5K 1 จอ แล้วก็ระดับ 4K อีก 2 จอนะครับพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพการประมวลผลของกราฟิกนั้น ในกลุ่มที่ 2 นั้นจะมีมากกว่ากลุ่มแรกนะ ครับต่อมาครับในเรื่องของคีย์บอร์ดใน MacBook Pro 13 นิ้วปี 2020 ทุกรุ่นนะครับ จะเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดรุ่นเดียวกัน นั่นก็คือ Magic Keyboard MacBook Pro 13 นิ้วปี 2020 ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดที่เป็นนกลไกแบบกลั่นไกลนะครับตัวปุ่ม ESC ตัวปุ่ม Touch ID นั้นจะแยกเป็นอิสระ ตัวปุ่มนั้นจะมีการยกสูงขึ้นกว่าในรุ่นก่อนหน้านั้นประมาณ 1มิลิเมตรทั้งนี้จุดเด่นของคีย์บอร์ดที่เป็นนกลไกแบบกลั่นไกลนะครับมีความทนทานมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดในรุ่นก่อนหน้า ต่อมาครับในเรื่องของพอร์ตในกลุ่มแรกจะให้พอร์ตมาทั้งหมด2พอร์ตแต่ว่าใน MacBook Pro 13 นิ้ว ในกลุ่มที่ 2 รุ่นที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 จะให้พอร์ต Thunderbolt มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับแล้วก็ทั้ง 2 รุ่นก็ยังรองรับการเชื่อมต่อ eGPU หรือว่าการ์ดจอแยกที่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Thunderbolt 3 ได้นั่นเองนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับทั้ง 2 รุ่นมาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดที่ 10ชั่วโมง สัญญาณบลูทูธจะใช้บลูทูธ5.0 แล้วก็ส่วนเรื่องของ Wi-Fi นั้นจะยังคงใช้เป็น Wi-Fi รุ่นที่ 5 อยู่นะครับ ในเรื่องของราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 บาท สำหรับในกลุ่มแรกนะครับที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่ 8 ส่วนในกลุ่มที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทนะครับทั้งนี้เราก็สามารถปรับแต่งสเปคภายในต่างๆ ได้เพิ่มเติมภายหลังอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการวางขายณนะปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีประกาศจากทาง Apple ว่าจะเปิดขายในประเทศไทยเมื่อไหร่ ถ้าหากมีอัปเดตต่าง ๆ ยังไง เดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go